เสียงกลองยาวก็ยังพอมี สงกรานต์ทุกปีทุกปีไม่ขาดเลย ทชว์ผ่านไปหรือเปล่า the run. be the sound Bye. นี้นะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ ที่ขึ้นมาร่วมสนุกกันอย่างมากมายนะครับ ขอบคุณสำหรับเจ้าของบัตรหมายด้วยนะครับพรุ่งนี้หนึ่งคืนนะตอนจะล่มนะครับขา